คลื่นทะเลชีวิตคือวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครลีกพ้นไม่ว่าจนหรือมี เกิดมาในโลกใบนี้ต้องเจอกันทุกคน มีลาบเสื่อมลาบ มียศเสื่อมยศมีสันเสริญนินทา มีสุขและมีทุกข์เป็นของธรรมดา มันเด็กเยาว์วัยไรเดียงสาอีกไม่นานเท่าไรดวงตะวันภายในก็ฉายแสงขึ้น เฉยเป็นเด็กเยาว์วัยไรเดียงสาอีกไม่นานเท่าไรดวงตะวันภายในก็